รายวิชาหลักพุทธธรรมนะครับก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธประวัตินะครับเรื่องของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในประเทศอื่นๆนะครับรวมถึงในวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วยนะครับเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับคติความเชื่อค่านิยมนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาครับ เชื่อว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับที่กำลังชมวิดีทัศน์อยู่ในขณะนี้นะครับ คงได้ศึกษาเนื้อหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับความรู้มาไม่มากก็น้อยนะครับจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวของชาวพุทธเราเป็นอย่างมากนะครับ แต่ก็อาจจะยังมีบางประเด็นที่ชาวพุทธเองยังคงต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางพุทธอยู่นะครับซึ่งในวันนี้จะขอให้อาจารย์ได้ขยายความรู้ให้กับผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในฐานะที่เราเป็น พุทธศาสนิกชนนะครับ หลักธรรมอะไรบ้างที่พุทธศาสนิกชน ควรยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับ ในส่วนของหลักธรรมนะครับ ในที่นี้ก็จะขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับ ก็เรามีสิ่งที่เราเรียกว่าโอวาทสามนะครับ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธกระทำได้ง่ายๆนะครับ ในชีวิตประจำวัน อย่างแรกเลยก็คือละชั่ว นะครับก็พึงประพฤติสิ่งที่มันไม่ทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการทำความดีนะครับก็คือมุ่งเน้นนะครับประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับและอย่างที่ 3 ก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับเพื่อให้ปราศจาก ซึ่งกิเลสอันได้แก่เรื่องของ ความโลภความโกรธความหลงนะครับซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 เรื่องนี้ นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนะครับหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยสามารถกระทำได้ง่ายครับ ในส่วนที่2นะครับก็คือหลักในการปฏิบัตินะครับเรามีหลักในการปฏิบัติที่เชื่อกันว่าชาวพุทธเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับในชีวิตประจำวัน อันได้แก่เรื่องของเบญจศีลนะครับแล้วในเรื่องของเบญจธรรมนะครับในส่วนของเบญจศีลก็คือข้อละเว้นนะครับซึ่งชาวพุทธก็คงจะรู้กันอยู่ได้แก่เรื่องของการห้ามฆ่าสัตว์นะครับห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกามนะครับห้ามพูดปด แล้วก็เรื่องของการไม่ดื่มสุราเมลัย เพื่อซึ่งทำให้ขาดสตินะครับซึ่งอันที่ 2 ก็คือเรื่องของเบญจธรรมนะครับเบญจธรรมก็คือสิ่งที่พึงกระทำนะครับอันได้แก่เรื่องของความมีเมตตานะครับกรุณานะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการมีสัมมาอาชีวะนะครับประพฤตินะครับอาชีพการงานที่สุจริต นะครับแล้วอันที่ 3 ก็คือเรื่องของ การมาสังวรนะครับ คือพึงละเว้นนะครับ หรือไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีความต้องการนะครับมากเกินนะครับ อันที่ 4 ก็คือเรื่องของสัจจะนะครับ และสุดท้ายก็คือการมีสติสัมปชัญญะซึ่งในทั้ง 2สส่วนนี้ก็คือสิ่งที่ชาวพุทธนะครับน่าจะสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวันครับ อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่ากำลังเป็นที่สนใจนะครับ ก็คือจากข่าวสารในปัจจุบันที่พบว่ามีเหตุการณ์หลอกลวง คดโกง อาชญากรรมต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ง่าย อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำครับว่าหลักพุทธธรรมที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ และถ้านำมาแก้ปัญหาได้เราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ ครับในส่วนของคำถามนะครับในส่วนนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของข่าวในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มันเกิดขึ้น เนาะในส่วนของความคิดของผมเนี่ยนะครับ สิ่งที่ชาวพุทธพึงจะมีก็คือเรื่องของสตินะครับสติคือความระลึกได้ นึกคิดได้ ฉุกคิดได้นะครับไม่ว่าจะมีข่าว ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับเข้ามานะครับสติจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถประพฤตินะครับในสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็ระแวดระวังนะครับในสิ่งที่มันไม่พึงจะให้เกิดขึ้น นะครับในส่วนนี้ผมก็คิดว่าสติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธนะครับ แล้วก็เป็นเสมือนกับหัวใจหนึ่งที่สำคัญของเรื่องของหลักพุทธธรรมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วีรพจน์รัตนวานนะครับ ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับ อาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ อยากทำอะไรบ้างที่น้องยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ใส่บาตรแล้วก็ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเข้าวัดอะไรเงี้ยใช่ปล่อยนกปล่อยปลาเข้าวัดค่ะ แล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ครับผมเอานี่กินมังสวิรัติเหรอครับค่ะใช่ค่ะ น้องเนี่ยสามารถใช้หลักธรรมอะไรได้บ้างในการแก้ไขปัญหา สังคมในปัจจุบันคิดว่าเราสามารถใช้หลักธรรมเนี่ย เอาไปแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันยังไงได้บ้างก็เหมือนกับประมาณว่าทำให้คนใจเย็นแบบว่าทำอะไรก็ไม่วู่วามจนเกินไป แล้วก็คิดก่อนพูด คิด ก่อนพูด มีสติใช่มีสติค่ะ หากเราใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตเนี่ย คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเราไหมช่วยให้เราเป็นคนใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ มีสติ มีสมาธิ มีสมาธิ ค่ะ ในการเรียน ในการเรียนหนังสือ ในการเรียนด้วย ในการทำงานด้วย ใช่ค่ะอ่ะตอนนี้นะครับผมใช้ชีวิตเหมือนที่อ่าหลวงพ่อสอนไว้ข้อหนึ่ง ก็คือ ทำตัวให้เป็นน้ำน้ำที่นิ่งที่สุดครับ ใช่เพราะว่าคำสอนเนี้ย ของหลวงพ่อก็คือ เราอย่าไปดิ้นรนทุรนทุรายหรือเดือดร้อนกับอะไรหลาย ๆ อย่างที่อยู่รอบๆตัวเราทำตัวให้นิ่งที่สุดทำตัวให้มีปัญหาน้อยที่สุด ใช่ครับแล้วผลของมันก็คือจริงครับเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านกล่าวไว้จริงๆ ว่า การที่เรานิ่งมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดและไม่ต้องฟุ้งซ่านครับผม โอ้โห ถ้าให้พูดเนี่ย เอาตรงๆนะ ถ้าคนเราจะยึดหลักคำสอนของพระองค์ หรือว่าหลักสอนของธรรมะเนี่ยโลกเราจะน่าอยู่มากครับรบเพราะว่ามันจะมีแต่ความสงบ ความเรียบร้อยคความเนียบเนียนก็คือนิ่งกันไปหมด อะไรก็ดีไปหมดประมาณนี้ครับ แต่อย่างว่าเราอยู่ในโลกแห่งความจริงรกิเลสตัณหา มีคุณนาย แล้วอย่างในเรื่องของสติครับ การควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยลงรถมาโอ้โหคุยดีๆไม่ได้เลย อย่างออกข่าวควักมีดแทงเลยอ่ะฮะอันนี้อันนี้ผมซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนตัวร้อนนะอันนี้พูดเลยว่า คือใจร้อนใช่ฮะใจร้อนเหมือนกัน สติสติคือคือที่หนึ่งจริงๆครับ เพราะว่าถ้าคนเราแบบขาดสติเนี่ย ก็เหมือนที่คุณไอซ์บอกว่าควักมีดออกมาแทงเนี่ย ผมรู้เลยว่าอารมณ์เขาเป็นยังไง เพราะผมก็เคยอยู่จุดจุดจุดนั้นมาครับ และสุดท้ายผล ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เสียฮะติดคุกไม่เวิร์กครับผมแล้วข้อสุดท้ายนะครับ หากเราใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยหลักธรรมที่คุณพูดมาเนี่ยครับคุณคิดว่ามันจะเกิดผลดีในชีวิตคุณอย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้ผมว่าชีวิตผมดีนะ เพราะว่าผมอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือ ไม่เดือดร้อนใคร ไม่บิดเบียนใคร แล้วก็ไม่มีใครมาบิดเบียนผมประมาณนี้ครับก็ใช้ชีวิตให้นิ่งที่สุด ก็คือตื่นตัวกับเรื่องที่ควรตื่นตัว ไม่ใช่ไปเอาเวลาไปนินทาคนอื่น เอาเวลาไปพูดถึงคนอื่นอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเรา แล้วก็เราควรทำตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าประมาณนี้ครับ ที่ผมอยู่ในในปัจจุบันนี้ นี่ก็คือยึดถือหลักธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของตัวเอง ใช่ครับคือเอาเอาตรงนะคือหัวเสียนะ เวลาที่คนพูดถึงเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็อย่างก็อย่างที่เรารู้สึกเนี่ย เราก็อย่าไปพูดถึงคนอื่นเลย